และตัวถัดมานะครับ นั่นก็คือตัว C C ในที่นี้ผมนิยามความหมายของมันว่า charming charming หมายถึงอะไรนั่นก็คือเสน่ห์ของผู้ที่นำเสนอไอเดียนั่นเอง ผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังย้อนกลับไปถึงตัว P ตัวแรกหรือ presentation skill เหมือนกัน ซึ่ง มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ ที่ทำให้คนคนหนึ่งนำเสนอได้อย่างมีสเสน่ห์นะครับ ตัวแรกนั่นก็คือเรื่องของ สายตาครับ สายตา หรือ eye contact นะครับ eye contact คืออะไรยังไง eye contact เนี่ยมันจะเป็นตัวที่สื่อสารความรู้สึกระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังเข้ามาหากันนะครับ eye contact ที่ดีมันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่เราขึ้นอยู่บนเวที ทุกๆ คน ที่นั่งฟังเรานะครับเป็นผู้รับสารทั้งสิ้น เราไม่จำเป็นที่จะต้องมองเฉพาะคณะกรรมการหรือผู้ที่ให้ทุนของเรานะครับ เราควรที่จะสื่อสารให้กับทุก ๆ คนที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นอยู่ในเวทีแห่งนั้นให้ทุกๆ คนได้รู้ว่าเรากำลังพูดกับทุก ๆ คน Presentation Skill ตัวที่ 2 นะครับที่จะสร้างชาร์มมงให้กับเราได้นั่นก็คือเรื่องของน้ำเสียงครับ น้ำเสียงนี่หมายถึงอะไรครับ Voice ของเรานะครับ น้ำเสียงของเรานะครับมีเสียงสูง เสียงต่ำมีเสียงเบา มีเสียงดังถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าหนึ่งเลย คือเราไปพรีเซนเทชันที่สถานที่แห่งใด เรื่องของระบบเสียงต่างๆที่จะใช้ในวันนั้น สามารถสื่อสารเสียงของเราออกไปได้อย่างชัดเจนหรือไม่ ถ้าเราเป็นคนเสียงเบา เราจำไว้เลยนะครับต้องเพิ่มพลังเสียง เพิ่มระดับเสียงให้ดังขึ้นให้ทุกคนฟังเราได้ยินอย่างชัดเจน เรื่องของอเสียงสูงเสียงต่ำในที่หมายถึงอะไรครับน้ำเสียงราบเรียบคือเป็นโมโนโทนไม่ว่าจะเล่าเรื่องตื่นเต้นแค่ไหนก็จะราบเรียบเป็นแนวทางเดียวกัน ไม่ว่าจะตื่นเต้นแค่ไหน ไม่ว่าจะน่ากลัวแค่ไหนน้ำเสียงจะเรียบเป็นทางเดียวกันคนที่เป็นน้ำเสียงโมโนโทนเนี่ยจะมีปัญหาหนึ่งที่ว่าเวลาเราพูดอะไรให้คนฟังคนจะไม่ค่อยสนใจฟังนะครับแต่ถ้าเราฝึกน้ำเสียงของเราไม่ให้เป็นโมโนโทนนะครับให้มีสูงมีต่ำขึ้นตามอารมณ์ของเรานะครับ มันจะทำให้คนเนี่ย เงี่ยหูฟังเรามากยิ่งขึ้น เพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมันมันมันมีจังหวะจะโคนในการที่จะดึงเสียงผ่อนเสียง แล้วก็เร่งเสียงต่างๆเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นตัวที่ 2 ที่ทุกคนต้องจำเป็นต้องฝึกฝึกพูดเลยนะครับ เพื่อที่จะทำให้น้ำเสียงของเราเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็ผู้ฟังก็จะได้สนใจฟังในสิ่งที่เราพูดมากยิ่งขึ้น ตัวที่3นะครับที่ผมอยากจะพูดถึงของอการการสร้างชามมิ่งให้กับผู้นำเสนอนั่นก็คือสีหน้าสีตา สีหน้าสีตาหรือลักษณะหน้าตาของผู้นำเสนอนะครับ ก็คือหน้าตาของเราอนอกจากน้ำเสียงเนี่ยมันควรจะไปตามอารมณ์ของเรื่องที่เราเล่าแล้วหน้าตาของผู้เล่าเช่นเดียวกัน ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนหน้าตายนะครับ ก็คือว่าไม่ว่าจะไปดูหนังสนุกมาแค่ไหนบอกให้เล่าเรื่องตื่นเต้นยังไงหน้าเขาก็จะเป็นหน้าเดียวราบเรียบสม่ำเสมอ เราดูคนแบบนี้เล่าเรื่องอะไรให้เราฟังเราก็จะรู้สึกไม่อินไปด้วยนะครับ พราะฉะนั้นหน้าตาหน้าตานะครับมันจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนเลยหน้าตาเวลาเราตื่นเต้นหรือดีใจหน้าตาตาจะต้องลุกโพลงนะครับปากก็จะต้องอ้านะครับไอ้ตรงเนี้ยคือหน้าตาเนี่ยมันจะทำให้ทำให้สื่ออารมณ์ของผู้พูดออกมาได้อย่างชัดเจน เรื่องที่เศร้านะครับเรื่องที่เศร้าหน้าตาเราจะต้องรับเรียบนะครับหนึ่งในปัจจัยของเสน่ห์ของผู้นำเสนอนั่นก็คือเรื่องของการแต่งกายนะครับนั่นก็คือเรื่องของ dressing การแต่งกายที่ดึงดูดสายตาของผู้คนนะครับลองนึกถึงสถานการณ์จริงๆ แล้วก็คล้ายๆ กับ first impression นะครับก็คือความประทับใจแรกพบนะครับนั่นก็คือหนึ่งในปัจจัยที่ทุกๆคนอาจจะต้องสามารถฝึกฝนได้แล้วก็พัฒนาได้นะครับเรื่องของการแต่งกายทำยังไงให้แต่งตัวให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวเอง แต่งตัวให้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของตัวเอง แต่งตัวให้สอดคล้องกับมิชชั่นหรือวิชั่นของโปรเจกต์ที่เราทำ นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าคนนำเสนอนะมีเสน่ห์นะครับ แล้วก็ presentation skill ตัวสุดท้ายนะครับ นั่นก็คือเรื่องของท่าทางประกอบในการพูดนะครับ ท่าทางประกอบในการพูดนั้นหมายถึงอะไร นั่นก็คือเรื่องของการใช้ภาษามือ ภาษาท่าทาง การยืน การนั่ง การเดินต่างๆ พิชชิ่งเนี่ยจริง ๆ แล้วลักษณะของการพิชชิ่งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าด้วยความที่วัตถุประสงค์ของมันคือเราต้องการนำเสนอ ความคิดให้กับองค์กรหรือผู้ที่ให้เงินสนับสนุนต่างๆเนี่ยสิ่งที่จำเป็นมาก ๆก็คือเรื่องของการดึงดูด ความสนใจของเขาอย่างต่อเนื่องไม่หยุด ภาษาท่าทางของเราเลยจะดึงดูดความสนใจของเขาได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนะครับยังไงยกตัวอย่างเช่นนะครับ ภาษามือของเรา เราอยากให้ผู้ฟังเนี่ยมองตามไปกับสิ่งที่เรากำลังมองเราชี้มือไปทางด้านนี้นะครับ ขอให้ผู้ฟังมองไปทางด้านนี้ ทุกๆคนที่อยู่ข้างล่างที่มองเราก็จะมองตามมือที่เราชี้ ตอนนี้นะครับรถวิ่งไปด้านนี้แล้วนะครับผู้ผู้ผู้ฟังก็จะมองไปตามมือที่เราผายออกไป เพราะฉะนั้นคือภาษากายก็เป็นตัวหนึ่งที่จะดึงดูดความสนใจของเขาไม่ให้ละสายตาจากสิ่งที่เราพูดนะครับ มันใหญ่มาก ดูนะครับ เราไปเจอสุนัขตัวหนึ่ง ตัวมันใหญ่ขนาดนี้ การผายมือออกแสดงความใหญ่ ทำให้คนเห็นภาพชัดเจนขึ้นถูกไหมครับ เราไปเจอหมาตัวเนื้อเล็กมากเล็ก ตัวเท่าเนี้ย ตัวเท่ามด ตัวเท่ามดแค่นี้ยิ่งเราแสดงอากับเรียท่าทางประกอบเท่าไหร่ คนจะยิ่งเห็นภาพมากเท่านั้น บนสเตจตรงนั้นเหมือนกับขึ้นไปแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรบางอย่างให้กับผู้ฟังที่อยู่ข้างล่างดู เพราะฉะนั้นมูฟเมนต์เนี่ยหรืออากับกิริยาตรงนี้แหละครับที่ทำให้คนตามสายตาเราอย่างต่อเนื่องไม่หยุด เพราะฉะนั้นทุกคนจำเป็นนะครับที่จะต้องฝึกเรื่องของอากับกิริยาท่าทางในการนำเสนอประกอบกับสิ่งที่เราพูดได้อย่างสอดคล้องและก็คล่องแคล่ว ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องครับครับ นั่นก็คือทั้งหมดของ ชามมิ่งหรือเสน่ห์ในการพิชชิ่งที่ผมพูดไป ผมอยากจะสรุปสั้นๆ ตอนท้ายอีกสักนิด สักสักสักเล็กน้อยนะครับว่าจริง ๆ แล้ว ไม่ว่าน้ำเสียงเราจะเป็นยังไง สีหน้าสีตาเราจะเป็นยังไง อากับกิริยาท่าทางเราจะเป็นยังไงก็ตามนะครับ ทุก ๆ คนมีคาแรคเตอร์มีบุคลิกมี personality ที่แตกต่างกัน ทุก ๆ คนไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดของการนำเสนอ แล้วก็จะสร้างชาร์มมิ่งได้อย่างแท้จริง อีกตัวหนึ่งที่ทุกๆ คนขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของความจริงใจนะครับ ครับก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัว H H ในที่นี้หมายถึง Hot Button นะครับ Hot Button หมายถึงอะไรนะครับ นั่นก็คือเรื่องของแปลเป็นไทยก็คือแปลว่าจุดเล้านั่นเองนะครับ เอสีทุกคนนะครับก็จำเป็นต้องเข้าใจว่าเวลาเราจะไปแข่งขันพิชชิ่งไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามสิ่งที่สำคัญมากๆของเราก็คือ เรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็มีการเตรียมการไว้ก่อนนะครับว่า ผู้ฟังส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นใคร ถ้าเราสามารถทำกันบ้านไว้ก่อนได้นะครับว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ฟังของเรานั้นเป็นมาจากภาคธุรกิจนักลงทุนนะครับแน่นอนนะครับฮอตบัตทอนสำหรับคนกลุ่มนี้ หรือจุดเล้าสำหรับคนกลุ่มนี้เนี่ย เขาอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของ Return on Investment หรือผลตอบแทนทางการลงทุนมากเป็นพิเศษนะครับ แต่ในทางทางกลับกันนะครับ ถ้าเกิดคนฟังหรือคนที่เข้าร่วมมาเป็นกรรมการในการตัดสินเรามาจากภาคของเพื่อสังคมหรือ NGO หรือคนที่ทำองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการ แล้วแน่นอนนะครับ คนกลุ่มนี้สิ่งที่เขาอยากจะเห็นในการนำเสนอของเรา นั่นก็คือเรื่องของโซลูชันหรือทางแก้ปัญหาหรือวิธีการต่างๆ ที่จะ นำเสนอและก็สามารถไปแก้ปัญหาสังคมนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเรารู้ กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับ ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นใครนะครับไม่ว่าจะเป็น ฝากซ้ายหรือฝากขวาไม่ว่าจะเป็นตรงกลางเท่ายิ่งเรารู้มากเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าเราสามารถเตรียมข้อมูล สามารถเตรียมเรื่องราวที่จะมาบอกเล่าให้กับคณะกรรมการคณะกรรมการเหล่านั้นเนี่ยให้ได้รับฟังเนี่ยก็จะตอบโจทย์เขาเหล่านั้นมาก เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจำไว้เสมอนะครับว่า ต้องทำการบ้านนะครับว่ากรรมการหรือคณะกรรมการที่จะมาตัดสินรางวัลของการพิชชิ่งของเรานั้นเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วมาจากภาคส่วนใดนะครับ นั่นก็คือความสำคัญของฮอตบัตทอนนั่นเอง